ครับ สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับผมอาจารย์ดรวินนะฮะ ที่วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม สำหรับนวัตกรรมทางสังคมนะครับ อย่างที่ผมกล่าวไปคราวที่แล้วนะฮะว่า นวัตกรรมทางสังคมที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ย จะต้องตอบโจทย์ของผู้ใช้จริงให้ได้ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจตัวอย่างนะครับ ว่านวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบใดนะครับ ที่สามารถนำไปสู่การต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้ครับ สำหรับนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการใหม่ๆนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันอยู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ก็อย่างเช่นปัญหาด้านขยะ ปัญหามลพิษ หรือแม้กระทั่งปัญหาภัยธรรมชาตินะครับหลายครั้งเนี่ยเราพบว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับปัญหาด้านสังคมหรือชุมชน มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเช่นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ซึ่งเราถือว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ก็จะส่งผลกระทบ บต่อสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งก็กลายมาเป็นปัญหาด้านสังคมหรือชุมชนนั่นเองนะดังนั้นการใช้นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาทางด้านสังคมและชุมชนไปด้วยครับในปี 2010นะครับมีนักวิจัยอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับคือ Biggs, Wesley แล้วก็ Carpenter นะครับได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะครับในงานวิจัยที่มีชื่อเรื่อง Navigating the Black Loop Fostering Social Innovation and Transformation in Ecosystem Management นะครับ ซึ่งพบว่ามี 5 ปัจจัยนะฮะที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและก็การแพร่กระจายของนวัตกรรมทางสังคม ในด้านบริการจัดการเชิงนิเวศ หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนั้นได้แก่ 1. environmental crisis นะครับ เป็นการระบุวิกฤตของสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งตัวนี้ครับถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงกระตุ้นนะครับ ให้ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม สำหรับแนวทางที่2นะครับ คือการ reframing perspective นะครับ เป็นการกำหนด กรอบวิธีคิดหรือแนวคิดใหม่ๆ นะครับในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเกิดจากการที่แนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิมๆเนี่ยไม่สามารถที่จะสามารถแก้ปัญหาได้จริงนะครับ จึงต้องพยายามหาทางออกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ปัจจัยที่3นะครับคือการ engaging stakeholders นะครับเป็นขั้นตอนของการระบุผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมนะครับยิ่งเราระบุผู้มีส่วนได้เสียได้มากเท่าไหร่นะครับเราจะพบว่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคมได้มากยิ่งขึ้นครับส่วนปัจจัยที่4นะครับ social entrepreneurship นะครับเป็นการใช้หลักการนะครับของผู้ประกอบการเพื่อสังคมเนี่ยเข้ามาสนับสนุนปัจจัย ในข้อ 2 และข้อ 3 ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น โดยผู้นำในองค์กรนะครับ ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ปัจจัยสุดท้ายนะครับคือปัจจัยที่ 5 นะครับ หรือ institutional support นะครับ คือการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลให้นวัตกรรมทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยประสบความสำเร็จได้ครับ นอกจากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับ เราพบว่านะครับนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพนะครับก็ต่อเมื่อนะครับนวัตกรรมนั้นเนี่ยต้องมีความใหม่อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากว่าตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมาจากงานวิจัยเรื่อง Social Innovation and the Environment ของ Science Communication Unit จากมหาวิทยาลัย West of England ประเทศอังกฤษนะครับ โดยจะอธิบายผ่านกรอบแนวคิดทั้ง 5 ด้านของ Biggs, Wesley แล้วก็ Carpenter ที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นครับสำหรับกรณีศึกษาที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับ ก็เป็นนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จโครงการหนึ่งคือโครงการ BB นะครับ ซึ่งเป็นเป็นโครงการเลี้ยงพึ่งนะฮะในเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก ผมจะอธิบายภายใต้กรอบแนวความคิดทั้ง 5 ด้านที่เมื่อกี้ได้กล่าวไป เราลองมาดูด้านแรกก่อนนะครับ ในเรื่องของ environmental crisis นะฮะ เราพบว่านะครับปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากนะครับจำนวนพึ่งเนี่ยในประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงอย่างมากนะครับ ซึ่งจำนวนพึ่งที่ลดลงเนี่ยก็เกิดจากนะครับนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่นะครับ รวมถึงปัญหาโรคพึ่งและสภาพภูมิอากาศที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะฮะ ซึ่งทำให้ ปัญหาของจำนวนพึ่งเนี่ยลดลง และส่งผลกระทบต่อระบบเชิงนิเวศ ในเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับจากสถานการณ์จำนวนพึ่งที่ลดลงนะครับเลยส่งผลให้ระบบเชิงนิเวศ เริ่มมีปัญหาเนื่องจากพึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้ระบบเชิงนิเวศเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับเนื่องจากพึ่งจะเป็นแมลงที่ใช้ในการผสมเกสรที่สำคัญนะฮะแล้วก็ช่วยให้ดอกไม้และพืชผลอื่นๆเนี่ยจเจริญงอกงามสมบูรณ์นะครับผลที่ตามมาจากจำนวนพึ่งที่ลดลงนะครับเลยส่งผลให้ปริมาณน้ำพึ่งในประเทศเนี่ยลดลงด้วยและอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็เริ่มถดถอยไปนะฮะ ส่วนหนึ่งนะครับที่จำนวนพึ่งลดลงเนี่ยเกิดจากปัญหาคือผู้เลี้ยงพึ่งเนี่ยที่มีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากว่าพึ่งที่ผลิตน้ำพึ่งเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ จำเป็นต้องมีผู้เลี้ยงนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในประเทศเดนมาร์กก็คือจำนวนผู้เลี้ยงพึ่งเนี่ยที่มีจำนวนลดลงนะครับเลยส่งผลให้จำนวนพึ่งลดลง และท้ายที่สุดก็คือปริมาณน้ำพึ่งในประเทศที่เราใช้ก็จะลดลงตามไปด้วย นะครับปัจจัยที่2นะครับคือการ reframing perspective นะครับคือการคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหานะฮะ เมื่อนะครับเขาพบว่านะครับ environmental crisis หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกระบุไปแล้วนะครับ Oliver Maxwell นะครับผู้ก่อตั้งโครงการ BB นะครับจึงเริ่มหาแนวคิดใหม่ๆนะครับในทางแก้ปัญหานะครับของกรณีจำนวนพึ่งที่ลดลงนี้ โดยเขามุ่งไปที่นะครับจำนวนผู้เลี้ยงพึ่งก่อนนะครับเนื่องจากว่าอันนี้คือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้จำจำนวนพึ่งลดลงแล้วก็ปริมาณน้ำพึ่งที่ลดลง เขาจึงพยายามหาช่องทางครับในการสร้างอาชีพให้กับผู้เลี้ยงพึ่งใหม่ๆนะ ครับให้มีจำนวนที่มากขึ้นนะฮะเมื่อมีผู้ที่เลี้ยงพึ่งรุ่นใหม่ ๆ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะผลักดันออกมาเป็นอุตสาหกรรมน้ำผึ้งในเมืองโคเปนเฮเกนได้นะครับซึ่งหากแนวคิดของแม็กซ์เวลเนี่ยประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้นะครับตามแนวคิดที่บอกว่าเป็น reframing perspective เนี่ยนะครับก็จะทำให้อัตราการว่างงานในประเทศเนี่ยลดลงไปด้วย เนื่องจากว่าคนที่ว่างงานก็จะเข้ามานะครับเป็นผู้เลี้ยงผึ้งรายใหม่ๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเมืองอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากประสบความสำเร็จตามที่แม็กซ์เวลตั้งไว้เนี่ย เนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่แค่การที่อุตสาหกรรมการจ้างงานเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหากประสบความสำเร็จตามที่แม็กซ์เวลล์ตั้งไว้เนี่ยนะครับคงไม่ใช่แค่ทำให้มีจำนวนน้ำพึ่งเพียงพอ แต่ท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้การจ้างงานเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับรวมไปถึงนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการผลิตในเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องจักรก็จะสามารถเติบโตตามไปด้วยและท้ายที่สุดก็ทำให้องค์รวมของประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ขึ้นเช่นเดียวกันครับ ปัจจัยที่ 3 นะครับ คือเรื่องของ social entrepreneurship นะฮะ ปัจจัยนี้นะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้โครงการ BB ของ Maxwell เนี่ยประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากนะครับ Maxwell เนี่ยได้กำหนดรูปแบบนะครับของโครงการนี้ให้เป็นรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่งยืนรวมถึงปัญหาในเรื่องของการว่างงานในประเทศด้วย แล้วกำไรที่ได้จากการลงทุนนะครับในโครงการ BB เนี่ยนะครับก็จะนำมาลงทุนต่อในกิจกรรมเพื่อสังคม และก็สิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับ สำหรับปัจจัยที่4นะครับคือ engaging stakeholders นะครับการระบุผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยก็เป็นปัจจัยอีกสำคัญหนึ่งที่ทำให้โครงการ BB นี้ประสบความสำเร็จ โดยโครงการ BB นะครับมีผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการนี้เนี่ยนะครับอยู่หลากหลายด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือสมาคมผู้เลี้ยงพึ่งเมื่อสมาคมผู้เลี้ยงพึ่งเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาพึ่งที่ลดลง จึงเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาแล้วก็ฝึกอบรมจำนวนผู้เลี้ยงพึ่งรายใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ European Environment Environmental Agency นะครับซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ก็เลยเข้ามาช่วยโปรโมท โครงการนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึงนะครับภาคธุรกิจเอกชนเองนะครับเมื่อเห็นว่าโครงการนี้มีความสำคัญต่อเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กจึงเข้ามาช่วยกันนะครับซื้อน้ำผึ้งนะครับจากโครงการนี้นะครับในราคาตามที่ตกลงกันไว้นะครับทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมครับ ปัจจัยสุดท้ายนะครับคือ institutional support นะฮะ ถึงแม้ว่านะครับโครงการ BB เนี่ยจะมีผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาช่วยให้กับตัวโครงการเนี่ยจำนวนมากก็จริง แต่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐ ตอนเริ่มต้นตัวโครงการเองครับเป็นไปได้ยากที่ธุรกิจเนี่ยจะเริ่มได้ ดังนั้นเนี่ยความช่วยเหลืออันดับแรกคือความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับโดย BB เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลท้องถิ่นเมืองโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นหน่วยงานจากภาครัฐนะครับที่ให้พื้นที่นะครับเพื่อสนับสนุนตัวโครงการ BB นะครับโดยให้ใช้ฟรีนะ แลกกับการที่นะครับให้เกิดการจ้างงานนะครับของคนในท้องถิ่น เราจะเห็นได้นะครับว่าปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย ตามกรอบแนวความคิดของ b i กส์เวสลีย์แล้วก็คาร์เพนเตอร์เนี่ยนะครับเป็นกรอบแนวความคิดที่มีประโยชน์มากนะครับในการวิเคราะห์ตัวนวัตกรรมทางสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สามารถระบุได้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้ยังไง ในแง่ของการแพร่กระจายของนวัตกรรมทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมกรณีของ BB เนี่ยนะครับเราพบว่าในปีแรกเนี่ยนะครับหลังจากเปิดตัวโครงการเนี่ยบีบีสามารถผลิตน้ำผึ้งได้เริ่มต้นเนี่ยนะครับเพียง 800 กิโลกรัมแต่หลังจากนั้นนะครับในปี 2013 นะครับเพียง 1 ปีผ่านไปเท่านั้นนะครับบีบีเนี่ยสามารถผลิตน้ำผึ้งได้ถึง 4.5 ตันต่อปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยบีบีเองยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Social Enterprise of the Year ในประเทศเดน มาร์กนะครับและเป็นต้นแบบของนวัตกรรมทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และธุรกิจเพื่อสังคมให้กับประเทศอื่น ๆ ด้วยนะครับกรณีศึกษาของ BB เนี่ยนะครับจึงเป็นตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ โดยเอาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวตั้ง แล้วใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา สำหรับเนื้อหานวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับ รวมไปถึงนวัตกรรมทางสังคมที่สามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้ ก่อนจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคือการอ่านเนื้อหานะครับกรณีศึกษานะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมเตรียมมาให้นะครับเป็นนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ชื่อกรณีศึกษาเลอพาติเครนนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับลองศึกษาดูกันครับว่า แนวนวัตกรรมทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ ในประเทศฝรั่งเศสเป็นยังไงครับ รวมถึงนะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นในประเทศไทยก็ได้นะครับ ที่สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้เพื่อเราจะสามารถไปอภิปรายกันได้นะครับในฟอรัมถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ